วันนี้ไม่ต้องพูดพร่ทำเพลงปายจัดเป็น6ล้านการทุนมา600บาทจัดไปฟรีเลยจัดฟรีไปเลย มาขอจำแจมนะสาวถ้ำไม่ได้จัดมาก็ระยะหนึ่งแล้วนะ สาวถ้ำเราเนี่ยวันนี้ก็แวะมาสักหน่อยช่วงนี้พี่นสาวถ้ำไม่ค่อยแตกเท่าไหร่ไม่รู้เป็นอะไรนะเพื่อนไม่รู้วันนี้มันจะแตกให้ผมไปนะขอแตกเธอขอแตกเธอ ช่วงนี้ขับสนเหลือเกิน ก่อนหนึ่งก่อนแรกก็อย่าลืมเพื่อนกดไลค์กด แชร์กดติดตามกำลทงใจให้ผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับจัดไป โอเคด้วยมาขึ้นครามนี้สวย ไปไงกันต่อดี ขอไหลๆขอไหลๆลื่นๆหน่อยมา ขอไหลๆลื่นๆหน่อยสาวถ้ำ โอ้ทรงไม่ดีเลยเพื่อนทรงไม่ดีเลยผมเออคุณกราฟมาว่ายังไงกันต่อไหลไหม ไหลไหมยังไง เออไอเขียวมาต่องี้สวยงามค่อยคุยกันได้หน่อยแล้วไปยังไงต่อเจช่องสองมาหรือเปล่า เจช่องสองมาจริงด้วยโอ้โห แล้ววายช่องสามมาต่ออย่างนี้ไหลนะบอกเลยเอนะผมเห็นเออยู่เออ วายกันติงกันแตกไปแล้วไปยังไงกันต่อดี เราไปยังไงกันต่อดีตัวคูณไปคูณ 16 แล้วจังหวะนี้ยังแตกต่อโอ้โหดอกใหญ่ซะด้วยเช็ดเคดอกใหญ่ดอกโตตัวแพงซะด้วยไงประเด็นนะเอาเลยอะไรดูมันไหลแบบไม่หยุดไม่หย่อน มันไหลต่อแบบไม่หยุดไม่หย่อนเช็ดเที่ยวเรื่องเหมือน ถือว่าเอาเรื่องแล้วเนี่ยรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรกมาแล้วครับ ผมจับไปดีซุปเปอร์มิการไป 993 บาทว่ะโอ้โหเอาเรื่องจัดครับผมบอกเลยสตเป็นสุดท้ายว่ายังไงหมดตูดแล้วหรือเปล่า ไม่ใช่หมดถุงหมดกล่องเลยหรือเปล่า โอ้หมดกล่องเสียดายที่ดูเต็มกราฟเมื่อกี้เสียดายขาดช่องเดียวเองอะแต่ไป1,053บาทนะมันนะถือว่ามาดีจัดๆนะครับผม มาลุยกันต่อเลย ขอแยกจัดเป็นสิบเลย แล้วการล้างกราฟกันไปเลยล้างกราฟที่หมายความว่าซื้อฟรีนะ มาสเกตเตอร์ห้าตัวเลยหรือเปล่าหกตัวเลยก็ดีโอ้สเกตเตอร์ห้าตัวอยู่นะรอบนี้ 12 สปินจุกๆไปครับผม มา จัดไป จัดไปจัดไปขอดีๆนะเพื่อนเออสิบมาครึ่งกระไปจังหวะนี้ว่ายังไงต่อขอไหลๆขอไหลๆลื่นๆโอ้โหเข้าแต่สิบหรือไงวะเนี่ยมันจะเข้าแต่สิบหรือไงวะเนี่ยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ย ยเคด้วยเคด้วยมาแจ๋วอยู่มันอาจจะไปแตกพวกสปินในท้ายเหมือนรอบเมื่อกี้นะเมื่อกี้เพิ่งจะมาแตกตอนเหลือ2สปินสุดท้ายใช่ไหมนะเป็นพีิเกมจัดอันนี้น่าจะแตกเนี่ยเหลือสองสามสปินสุดท้ายแล้วมึงเอาหน่อย เหลือสองสามสามสปินสุดท้ายแล้วเออในมามาแล้วมาแล้วเห็นปะผมบอกแล้วเดี๋ยวมันจะแตกตอนสปินสุดท้ายเว้ย ตามสเต็ปตามสเต็ปมาเลยสองสปินสุดท้ายเท่านั้นนะว่ายังไงสปินสุดท้ายแล้วแตกหน่อยฮัลโหลอย่าเพิ่งหมดเออยังได้อยู่ไอ้เขียวมาว่าไงต่อไงต่อไปต่อเพื่อนคิวคิวช่องแรกคิวคิวไหมยังไงทินไข่ตะไบโอ้โหมาคงมาคิวเลยมีตะเคไอ้ห่าเออไม่เป็นไรแตกไปเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยสามสิบบาทเออก็ยังดีกว่าไม่แตกเลยเนาะเมื่อเนาะมาลุยกันต่อเลยละกันเบ็ดสิบนี่แหละ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 ขอไหลๆรัวๆหน่อยดิเพื่อนมาช่องสองยังไม่แตกเลยอ่ะเกินไป เอ้ยไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้มึงจะไปแตะสปินสุดท้ายท้ายแล้วหรอไม่เอาแล้วเพื่อนสปินแรกๆ ก็แตกได้โหล เก็บตัวคงตัวคูณให้กูหน่อยไม่มีทรงเก็บตัวคูณให้ผมเลยวะ สองสปินสุดท้ายแล้วเมื่อยังไงดีแตงหน่อยดีวะฮัลโหลเอ้ยสปินสุดท้ายแล้วนะสปินสุดท้ายแล้วเอาหน่อยโอ้โหอะไรกันคำนี้กูซื้อไปห้าร้อยแตกไปร้อยเกาสิบสามเจ็ดีคเหลือตังค์เท่าไหร่แปดร้อยกว่าบาทอ่ะเอาไปอืมเอาไปหมดเลยแล้วกันมาเดิมพันหมดตังนะแปดร้อยมากี่สปินเออสเกเดอร์ห้าตัวสิบสองสปินมารอบนี้ขอจมแจมนะสิบสองสปินรอบนี้ขอจมแจมเด้อหมดตูดแล้วเด้อ หมดตูดแล้วเด้อหมดตูดแล้วเด้อดีๆนะเพื่อนอย่าแกงกันนะ โอ้โหชิบหายแล้วส่งมาคุ้นๆเลยส่งมาคุ้นๆเหมือนในรอบที่แล้วเลยนะเออเคดูมาแล้วดอกแรกมาดอกแรกมาแล้วผมจังหวะนี้ยังไงต่อดีหวาช่องสองอีกแล้วไม่ไม่แตกได้ไงวะสวยนิดหน่อยก็เอาหมดอ่ะนิดหน่อยเอาหมดอ่ะ แต่ว่าเก็บตัวคูณไปนะยังไงดียังไงดีเออเนี่ยครึ่งครับอย่างเงี้ยเขาคุยกันได้นะอะไรยังไงต่อครับผมไหลไหมคิวและคิวมันเข้าอย่างงี้ก็สวยงามนยครับรลววายช่องสองมาต่อไว้ช่องสองมันไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วเช็ดเคมาดิมาดิครับ จังหวะดีเคด้วยมาเต็มคราบไปอีกดอกหนึ่งครับผมเช็ดคี ดอกใหญ่ ดอกโตมาแล้วจังหวะนี้นะ ก้อนโคตรใหญ่โคตรโตก้อนโคตรใหญ่โคตรโตซุปเปอรการเป็น1,776 บาทก็มาดิครับเออมันต้องอย่างนี้ดิวะ นี่แหละที่ผมต้องการนะแม่นะ โคตรมันโคตรมัน คุณหกร้อยตอนนี้กำไรเป็นพันละจบสปินนี้ก็น่าจะพอแล้วแหละเพื่อนนะพอจัดจัดครับผม 3สปินสุดท้ายว่ายังไง3สปินสุดท้ายบผมว่าไงดีเอ้ยฟีนิฟีเอาผมนึกว่าจะฟีนิฟีสองสปินท้ายแล้วเพื่อนหมดกอกหรือยังเอ่ยดูทรงดูทรงน่าจะหมดกอกมั้งเนี่ยเออได้อยู่นิดนึงก่ะไอเขียวมาไหมไอเขียว ไอเขียวไม่เข้าไอเอเข้าเฉยเลยกูงงมึงเข้ามาทำไม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 สามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะครับผมสมัครฟรีไม่ผ่านเอยนแล้วที่สำคัญก็คือรับวอลเล็ตด้วยนะครับแล้วก็ยังมีโปรรับให้ตลอดเช่นเคยนะเมื่อนะตามมาเล่นกันเยอะนะครับผมลงไปเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปนี้ได้ เช่นเดิมเลยนะครับจัดไปจัดมาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อน